สวัสดีครับ นักศึกษาทุกคนนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 5 แล้วนะครับ หลังจากที่เราเรียนเนื้อหาในสัปดาห์ที่ 4 ก็คือการใช้งานแท็กต่างๆของภาษา HTML5 กันนะครับเป็นการใส่เนื้อหาลงบนเว็บไซต์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพ ไฟล์เสียงไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์มัลติมีเดียอื่น ๆนะครับ แต่หลังจากที่เราใส่เนื้อหาลงในเว็บไซต์ได้แล้วนะครับ เว็บไซต์ของเราจะเป็นที่ดึงดูดคนมาดูหรือ เกิดความสวยงามขึ้นได้ เราจะต้องมีการปรับแต่งการแสดงผลลงบนเว็บไซต์นะครับ ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับในเนื้อหาสัปดาห์ที่ 5 ก็คือการใช้งาน CSS 3 นะครับสำหรับการปรับแต่งส่วนแสดงผล และใช้สำหรับการจัดการเลเยอร์ต่างๆ รวมถึงตารางด้วยนะครับ ซึ่งในหัวข้อของเนื้อหาสัปดาห์ที่ 5 นะครับ ประกอบไปด้วย อันที่1นนะครับ เราก็ต้องมาทำความรู้จักกับตัว CSS 3กันก่อนนะครับ ว่าคืออะไร แล้วถ้าเราต้องการที่จะใช้ปรับแต่งการแสดงผล เราสามารถเขียน ได้ยังไงบ้างนะครับ เราจะเข้าใจในหัวข้อนี้กัน อันที่2นะครับก็คือการเขียนคำสั่งนะครับ เพื่อใช้ในการปรับแต่งการแสดงผลของเนื้อหาบนเว็บไซต์ โดย CSS 3นะครับว่าเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้าง แต่ละอย่างเราต้องเขียนยังไงกันบ้างนะครับ หัวข้อถัดไปนะครับก็คือ การจัด Layout ด้วย CSS 3นะครับ เพื่อที่เราจะสามารถจัดเนื้อหาตามที่เราต้องการวางในตำแหน่งต่างๆ ได้นะครับ ซึ่งในการจัด Layout เราสามารถทำได้หลายวิธี ใช้ CSS 3เข้ามาช่วยก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับ ที่เราสามารถจัด Layout ของเนื้อหาได้นะครับ ในหัวข้อถัดไปนะครับ ก็จะเป็นการสร้างตาราง นะครับในการใส่เนื้อหา เราสามารถใส่เนื้อหาลงในตารางได้ หรือแม้แต่การนำตารางที่เราสร้างนะครับ มาเป็นตัวช่วยในการจัดเลเยอร์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับพอเราเรียนรู้ในหัวข้อ แต่ละหัวข้อเรียบร้อยครบหมดแล้วนะครับ เราก็จะมาสรุปเนื้อหาประจำสัปดาห์กันนะครับ ซึ่งนักศึกษาสามารถสรุปเนื้อหาในเอกสาร ที่อาจารย์ได้เตรียมไว้ได้แล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ พร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาในสัปดาห์ที่ 5 แล้วหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วคลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ